ท่าไหร่แล้วขออ่าขอไหลๆอ่ะ ผมไม่ไหลอ่ะ ไม่ค่อยไหลนะท่านผู้ชมนะ เอาฟรีในฟรีมาอีกสิบที ช็อตนี้แหละครับ ผมว่าต้องเอาแล้วแหละ ซื้อไปเยอะด้วยนะซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบส่วนนี้ของฝากซอยแดง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 แข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000บาททุกอาทิตย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเออสำหรับสมาชิกใหม่ก็ฝาก 100 รับ 200 นะแล้วก็มีลิงก์รับซับตัวกงร้อก็มีนะฮะท่านผู้ชมนะ สามารถหมุนได้ทุกวันนะฮะ เออ อีกสองเกมนี้มันรูปไปไหนครับผม เออก็ เดี๋ยวคิดก่อนวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรนะท่านผู้ชมนะเอ้ยไปชาโดเลยวะนะมันเด้งมาอย่างนี้ก็ ผมอยากเล่นอยู่พอดีนะ ไป ไปลุย Wild Body Shadow กันดีกว่านะท่านผู้ชมนะ วันนี้ผมเงินทุนมา 200 บาทนะเออ200 บาทดูซิว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับผม ก็อาจจะโดนหรืออาจจะได้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะ แต่ผมขออนุญาตไปที่เบ็ด3 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปสักสิบทีล้างหน้าล้างตาก่อนนะ เกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินได้นะครับผม เออ ยังไงโอ้ อย่างเงี้ยอย่างงี้สิอย่างเงี้ยอย่างงี้สิท่านผู้ชมเอ้ย ออกเสียงหน่อยเฮ้ยโอเออโอ้เงียบเกินไปผมเปิดเทอร์โบไปด้วยมันจะได้รวดเร็วมันชักช้าแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ ชักช้าเดี๋ยวไม่เสร็จไวนะครับผมไม่ใช่ครับอยังไงคูณสองก็ไปแล้วแล้วยังมีไว้ลงมาเชื่อมต่ออีก เอยังไงโอ้เอดอาสองไม่ลงมาท่านผู้ชม โอ้ย โอ้ย โอ้ย โอ้ย โอ้โห ท่านผู้ชมนะ ขอซื้อฟีเจอร์แม่งเลยแต่ขอซื้อที่เบ็ดหนึ่งบาทนะ เพราะเงินทุนเอามาน้อยนะท่านผู้ชมนะ ถือว่าร้างหน้าร้างตาก่อนเลยนะ โอ้คูณแปดเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชม โอ้แล้วเกมนี้ก็เหมือนจะเป็นสปริงกลับมานะผู้ชมสำหรับตัวคูณนะครับ มันก็จะคูณขึ้นไปนะครับคูณ8ใช่ไหมแล้วมีคอมโบมาต่อยอีกมันก็จะขึ้นคูณ 16 คูณ3 2คูณไปเรื่อยๆแต่ถ้า เมื่อใดที่คอมโบมันหยุดไปแล้วเนี่ยคือแบบมันไม่ไหลนะครับ มันก็จะกลับมาที่คูณ 8 อีกนะฮะดูนะครับ โอ้โห 75 บาทผมโอ้ขาดทุน นะครับผมท่านผู้ชมนะขาดทุนนะฮะท่านผู้ชม โอ้โอ้ย โอ้เงินรางวัลรวม 21 บาทท่านผู้ชมเอ้ย ไปให้ผมมันเคี้ยวละไปอีกหนึ่งดอกนะท่านผู้ชมนะอย่าไปเป็นเช่นไรนะครับผมหมดก็คือต้องหมดนะครับ เพราะเงินทุนเราน้อยนะท่านผู้ชมนะเออเล่ามาช็อตนี้คูณแปดโอ้ยเอมาอีกนะ โอ้ยแย่เลี้ยว แย่เลี้ยวนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ เอ มาเต็มนี้ก็ 14 บาท เค แถวแรกมาเปล่า โอ้ยโอ้โหท่านผู้ชม เอ้ยจะขาดทุนเอานะฮะท่านผู้ชมนะ จะขาดทุนเอานะครับ ไม่ได้กำไรนะท่านผู้ชมนะ ไม่พอซื้อด้วยนะฟิลิปปินโอ้โหขอไปที่เบสสองบาทก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออ อย่าพึ่งไปชะล่าใจนะครับ ผมสล็อตเนี่ยถ้ามันจะแตกมันก็ต้องแตกนะท่านผู้ชมนะ ยังไงวาย โอ้ยมาแล้วครับ มาอีกแล้วครับคอมโบมาเรื่อยๆเออ คูณแปดคูณอะไรนี่เออโหช็อตนี้ยังยังได้เงินรางวัลมากกว่าการซื้อฟีเจอร์เอ้าฟี ฟีสปินเข้าซะแล้ว สแกตเตอร์สี่ตัวงี้แล้วก็สิบสองหมุนครับผมไปครับ เออเฮ้ยโหยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับท่านผู้ชมเอ้ย เออ โอ้โห เออมาคอมโบมาอีก เอามาอีก เออ คูณสามสองเข้าไป โอ้ยไปอีกคูณไปอีกนะครับร้อยสิบสี่แล้ว โอ้ยช็อตนี้นะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาท เออ เอาได้อยู่ เอาได้อยู่นะครับ ได้กำไรแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เราได้กำไรคืนกลับมาแล้วนะครับเออผมไม่ค่อยไหลลื่นเลยนะท่านผู้ชมนะ ม่ค่อยไหลลื่นเลยนะครับ โอ้โหไลโอ้ยังไงร้อยแปดบาท ยังมีต่อคูณสี่เข้าไปอีกคูณไปเข้าไปอีกยังไงคูณสิบหกโอ้ยมาอย่างต่อเนื่องหมดจะมาเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนะ โอ้ยเงินรางวัลซุปเปอร์มิกะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาท นะฮะท่านผู้ชม เออ หมดจำเอามาอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ย มาอีกแล้วนะครับ ดอกนี้เนี่ยผมว่าต้องได้ต้องต้องโดนแล้วนะครับ ไปครับ โอ้ยจริงเหรอเนี่ยเคมาเออเป็นเป็นไว้นะครับตัวไหนที่เป็นกรอบทองอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามันโอ้ยคูณหกสิบสี่แล้วเออคูณเข้ามาอีกถ้าเป็นกรอบทองแล้วมีคอมโบต่อนะจากสัญลักษณ์ที่เป็นกรอบทองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไว้นะท่านผู้ชมนะ เอออย่าลืมสังเกตกันนะครับ ปุ๊บ ปุ๊บเอมาออีกทีสุดท้ายแล้วท่านผู้ชม เคมาอย่างนี้แปดเอ้ย โอ้โหช็อตนี้สองแปดแปดท่านผู้ชมเอ้ยมาว่ะ มาว่ะท่านผู้ชมเอ้ย มาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมไปซื้อฟีเจอร์ดีกว่านะ เรามีเงินกำลังเหลือแหล่ แล้วนะครับผม เอาเบ็ดเท่าไหร่ดีอะเอาแบบไม่เสียดายนะฮะ ผมขอเจ็ดร้อยห้าสิบเลย ผมขอเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะฮะท่านผู้ชมไปครับบทจะมาแล้วฮะทรงจะมาแล้วนะเนี่ย ท่านผู้ชมนะ ช่วงเวลานี้เนี่ย เออ ใครอยากตำไปตำได้เลยนะท่านผู้ชมนะถ้ายังไงก็ ใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะ เออ เท่าไหร่แล้วโหเออ ขอไหลๆอ่ะผมไม่ไหลอ่ะ ไม่ค่อยไหลนะท่านผู้ชมนะ เอาฟรีในฟรีมาอีกสิบทีช็อตนี้แหละครับ ผมว่าต้องเอาแล้วแหละ ซื้อไปเยอะด้วยนะ ซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบให้กันบ้างนะฮะ ให้กันบ้างนะครับ โอ้โห โอ้โห โอ้โหเออหมวก มีไว้มอีก โอ้ยซื้อไปเยอะนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังขาดทุนอยู่นะครับ เออเอ มีวายสามตัวอย่างนี้ก็สวยดีครับเจ็ดร้อยยี่สิบแปดได้ทุนคืนแล้วนะฮะท่านผู้ชม บวกกำไรนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะเอ้ยโคตรเอาโคตรเอา อีกห้าหมุนนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเออช็อตนี้สวยนะครับสองแปดแปดโอ้ย อ้ถ้าไหลอีกสักทีสองทีนี้นะน่าจะเป็นเรื่องอยู่นะท่านผู้ชมนะน่าจะเป็นเรื่องอยู่นะครับมามามาไหลไปอีกเปล่าโอ้ยหมดแล้วนะครับเออแต่เัรางวันรวมทั้งหมดนะครับ เราได้กำไรมาประมาณ 1,000 บาทนะครับท่านผู้ชมนะเอแล้วดีกว่าครับท่านผู้ชมนะ วันนี้ผมเอาเงินทุนมาน้อยนะ 200 บาท บวกไป 2,141 บาท ผมว่าโอเคแล้วนะท่านผู้ชมนะ ไม่ต้องเอาเยอะนะ แต่ขอแค่ได้ก็เพียงพอนะท่านผู้ชมนะ เกมสล็อตเนี่ยเล่นนะฮะ ได้ก็ต้องรีบถอนนะท่านผู้ชมนะ อย่าไปจมอยู่กับเขานะท่านผู้ชมนะเอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร แต่ผมผมขอแนะนำนะสำหรับน้องๆ หรือว่าท่านผู้ชมหลายๆ ท่านนะ ที่เคยเจอประสบการณ์นี้โดยตรงก็อยากฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับ ได้เราต้องรีบถอนนะฮะ อย่าไปจมเล่น ตลอดเลยนะท่านผู้ชมนะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะสูญเปล่านะครับผม อ่ะ ใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วย กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆ ต่อไปนะครับสำหรับคนที่อยากทำให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจัดให้ครับ วันนี้ผมขอตัวลา ไปก่อนครับ สวัสดีครับ